ผู้ชายสมัยนี้มันไม่น่าไว้ใจพ้าเจอคนใหม่ น้องก็ไร้ค่า ที่ทักมาหยอดหยอดก็หายตลอดสุดท้ายก็ลอง ไม่เลือมาเยื่อใยกับตานั้นมันเมื่อก่อน แต่ตอนนี้เป็นคนใหม่ ช่วยฟังฉันก่อนสิเธออย่าเพิ่งหนีหาย ไปไม่ได้อยากรู้ว่าเธอรักแค่ไหน แต่พี่ยังรักอยู่ไหมสไม่ดีเอาแต่ใจจะกอดไว้แม้ในวันที่เธอไม่น่ารักใส่แค่เพียงแค่เธอมองมาที่ฉัน แต่ว่าน้องขี้หัว ที่ฉันวางใจได้เลยคนดี จะไม่ต้องเป็นกังวลและเพราะฉันพร้อมทุกทนไว้กับเธอไม่ว่าเรื่องใด จะให้เชื่อได้ยังไง ว่าพี่พูดจริงๆ เพราะเท่าที่รู้เรื่องผู้หญิงเธอร้ายเกินใคร นี้เป็นคนใหม่ ช่วยฟังฉันก่อนสิเธออย่าเพิ่งหนีหายไปไม่ต้องมาบอกไม่อยากรู้เลยด้วยซ้ำไปไม่ได้อยากรู้ว่าจะรักแค่ไหนแต่พี่ยังจะรักอยู่ไหม ที่ฉันแต่ไม่ว่าน้องจะห่วงกี่หึงเดียวงงแงเดียวก็คิดถึงกลัวพี่จะทิ้งกันไปในสังวันที่เธอต้องทำแค่เพียงยื่นมือมาที่ฉันวางใจได้เลยคนเดียว